พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนก้าวดักมแมลงจากยางพารา ปัจจุบันตลาดอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ครับ การป้องกันแมลงศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี เช่น การใช้กาวดักแมลงที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติย่อยสลายได้ มีความปลอดภัยสูง จึงได้รับความสนใจมากขึ้นครับ สวทช คิดค้นเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ยางพารา ในงานทางการเกษตร เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิต โดยพัฒนากาวดักแมลงจากยางพารา ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งคุณสมบัติกาวที่ได้จะมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่นสารเคมี ใช้งานง่าย ดักแมลงได้ดี และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการใช้กาวดักแมลงจากยางพาราไม่ยุ่งยากซับซ้อน เกษตรกรแค่ทำกับดักแมลงด้วยการทากาวยางพาราบนวัสดุสีเหลืองหรือสีฟ้าแล้วติดตั้งในแปลงผักสูงจากยอดผักประมาณ15เซนติเมตรเพื่อล่อแมลงให้บินมาติดกับดักแล้วจึงนำไปกำจัด โดยจำนวนกับดักที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูกนั้น กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้กับดัก 60-80 อันต่อไร่ วิจัยและพัฒนาโดย m t e ทคสวทช